ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนั้น ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ โดยเข้าร่วมเป็นภาคี อนุสัญญา ว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรืออนุสัญญาชิคาโกเมื่อวันที่ 4 เมษายนพศ 2490 และประเทศไทยได้รับเลือกจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ให้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก นับตั้งแต่ปี พศ 2498 ซึ่งเป็นผลทำให้หน่วยงานการบินต่างๆ ได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยสามารถขอรับบริการต่างๆ จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ประจำสาขาภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม สัมมนา การฝึกอบรมที่สำนักงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยโดยรวม กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานต่างๆ ด้านการบินได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเมืองต่างๆ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง เช่นการเข้าร่วมประชุมต่างๆ การจัดให้มีข้อมูลสถิติ และความเห็นในประเด็นที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้ร้องขอ การรับบริจาคเงินสนับสนุนแผน ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยการบินเป็นต้น ประเทศไทยยังได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์การการบินพลเรือระหว่างประเทศในรูปของโครงการการประชุมการสัมมนาและการฝึกอบรมต่างๆ โครงการที่สำคัญเช่น โครงการเทรนแอร์เพื่อยกระดับศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทยให้มีมาตรฐานและ ประเทศไทยได้มีโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยในการบิน และความสมควรเดินอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินอากาศในภูมิภาคอาเซียนต่อไป กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานด้านการบินได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเป็นประจำเช่น การเข้าร่วมประชุมต่างๆ การจัดให้มีข้อมูลสถิติ และความเห็นในประเด็นที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้ร้องขอ การบริจาคเงินสนับสนุนแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยการบิน รวมทั้งการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ไปปฏิบัติงานให้กับสำนักงานภูมิภาค และการบริจาคเงินโดยสมัครใจสนับสนุนแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยการบินเป็นต้น ประเด็นต่อมาประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ในรูปของโครงการการประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมต่างๆ โครงการที่สำคัญสำคัญเช่นโครงการเทรนแอร์เพื่อเพื่อยกระดับศูนย์ฝึกการบินพลเรือนให้มีมาตรฐาน ซึ่งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศได้คัดเลือกประเทศไทยให้เป็นที่ตั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งโครงการพัฒนาความร่วมมือความปลอดภัยในการบินและความสมควรเดินอากาศต่อเนื่อง พื่อยกระดับความปลอดภัยในการเดินอากาศในภูมิภาคอาเซียน